สวัสดีครับ YouTube Story กับโครงการอวกาศ SpaceX นะครับ วันนี้ ในที่สุดก็ทีมงาน SpaceX ก็พลาดจนได้นะครับจะเก่งแค่ไหนก็ยังตัดภาพไม่ทันนะครับผม ต้องยอมรับเลยกับเหล่าบรรดานักล่า UFO ทั้งหลายนะครับ เขาสามารถมองเห็นว่ามีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ทางด้านหลังของยานของ SpaceX นะครับ ยังจำโครงการอวกาศ SpaceX ที่ปล่อยจรวด Falcon 9 ขึ้นไปยังอวกาศได้ไหมครับผม ครั้งนั้นจรวดแม่ไม่สามารถลงจอดได้ แล้วก็ตกลงไปในทะเล แต่สำหรับจรวดลูกแล้วที่ชื่อว่า Dragon ก็ทำภารกิจสำเร็จปัจจุบันยังลอยลำอยู่ในวงโคจรของลูกเรานะครับ ตอนนั้นผมได้บอกว่าเห็นการจราจรในอวกาศที่ คับข้างแค่ไหนนะฮะ แต่วันนี้ มีที่น่าสนใจกว่านั้นอีก เดี๋ยวเราไปดูภาพของยานขนส่งดราก้อนกันนะครับ นี่คือยานขนส่งดราก้อนที่มีภารกิจเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศ ISS ISS นั้นเป็นสถานีอวกาศนานาชาติที่ลอยลำอยู่หน้าวงโคจรของลูกเรานะครับ พยายามจับตาดู ด้านหลังของยานแรกอนนะครับ จะมีบางอย่างบินผ่านขึ้นไปนะฮะเป็นไฟสีแดงๆนั่นแหละครับมาแล้วครับมาจากมุมด้านล่างด้านขวานะครับ ขึ้นไปเป็นไฟสีแดงๆที่เห็นเมื่อสักครู่เดี๋ยวผมจะขยายภาพให้ดูแล้วก็ทำให้มันช้าลงนะครับ ภาพนี้แม้แต่นักล่า UFO ทั้งหลายก็ยังไม่สามารถระบุว่าเป็นอะไรนะครับ แต่ก็พวกเขาก็ยืนยันว่าไม่ใช่ดาวเทียมของโลกเราแน่นอน หลังจากที่ภาพนี้หลุดออกมาทาง SpaceX ก็ได้ตัดภาพไปยังที่อื่นนะครับ ก็ลองพิจารณากันดูว่ามันคืออะไร ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กันให้มาก ๆนะครับ สวัสดีครับ